เราสามารถเพิ่มลบย้ายตำแหน่งของสไลด์ได้ โดยในการเพิ่มสไลด์ทำได้โดย คลิกไอคอน New Slide ที่มุมซ้ายบน เพื่อเพิ่มสไลด์ใหม่ หรือหากต้องการเลือก Layout หรือโครงสร้างของสไลด์ให้คลิกเลือกที่ List ด้านขวาของไอคอน New Slide ก็จะสามารถเลือก Layout ของสไลด์ได้นะคะ ซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ก็จะเห็นว่า ลักษณะของเลเยอร์ที่แตกต่างกันก็คือ มีรูปแบบ การจัดวาง กล่องข้อความหรือ text box ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะ หากต้องการเพิ่มสไลด์ที่เหมือนหรือคล้ายกับสไลด์ที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถคัดลอกสไลด์ได้โดย คลิกขวา สไลด์ที่ต้องการคัดลอกในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกคำสั่ง Duplicate Slide สไลด์ที่คัดลอกก็จะอยู่เป็นสไลด์ต่อจากสไลด์ต้นฉบับนะคะ ส่วนในการลบสไลด์ก็สามารถทำได้โดย คลิกเลือกสไลด์ ที่ต้องการลบ ในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือ แล้วกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ด สไลด์ที่เลือกก็จะถูกลบออกไป และถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งสไลด์ ก็ให้ คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการย้ายในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือเช่นกันนะคะ โดยให้คลิกค้างไว้แล้วเลื่อนไปวาง ยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะเห็นว่าการจัดการสไลด์สามารถจัดการได้ในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือนั่นเอง ดังนั้นเราจึงสามารถเพิ่ม ลบหรือปรับเปลี่ยนลำดับของสไลด์ได้ตามความเหมาะสม